สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะ จะมาชวนทุกคนทำบิสกิต นำมาเป็นบทละเอียดนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าว่าใช้อะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมที่ใช้นะคะ แป้งเค้ก140 กรัม เนยเค็ม125 กรัม ไอซิ่ง50 กรัม ไข่แดง 3 ฟอง เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวผลละเอียด 20 กรัม กลิ่นวานิลาหรือกลิ่นเนยสดก็ได้นะคะ 1 ช้อนชาค่ะ มาเริ่มทำบิสกิตกันเลยค่ะ ร็จแล้วค่ะ บิสกิตของเรา ฝากติดตามคลิปต่อไปของ Kitchen of Love และอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งของช่องไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ